วัตถุโกโลโชว์ปลูกจริงมาแล้วจ้า ดูแล้วรวย ดูแล้วได้ความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เกษตรกรก็ดูได้ เด็กก็ดูดี ดูแล้วดูอีก ดูแล้วทำเป็น ดูแล้วรวยจ้า ก็ต้องวัตถุโกโลโชว์ปลูกจริง กับลำไยสั่งได้ ก่อนที่จะเริ่มปลูกลำไย ก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะได้ลำไยที่มีคุณภาพ ในครั้งนี้เราจะพูดถึงการคัดเลือกพันธุ์ และการขยายพันธุ์ลำไย จากที่เคยมีคำกล่าวที่ว่า ต้นแม่พันธุ์ที่ดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่ต้องออกแรงมาก ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ อาจารย์ เลือกพันธุ์แล้วยังไม่พอต้องเลือกต้นพันธุ์นี่นะดูว่าต้นพันธุ์ต้นไหน ที่มันมีการออกดอกติดขนและมีผลขนาดใหญ่ เพราะนั้นเราก็จะเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์ซึ่งถ้าเราได้พันธุ์ดีเนี่ยเท่ากับเราไปเราสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับโดยโดยตัวของเขาเนี่ยเขาก็มีการออกดอกที่ดีดีอยู่แล้ว หรือมีขนาดผลที่ใหญ่อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเลือกพันธุ์ไม่ไม่ดีหรือพันธุ์ที่มีลูกขนาดเล็กเนี่ย ต่อให้เราบำรุงหรือเราให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาอีกนิดเดียวแค่นั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการมันต้องบวกกับพันธุ์ที่ดีด้วย พูดถึงพันธุ์ถ้าเป็นพันธุ์ดีดอก็จะออกดอกเก็บเกี่ยวก่อนเขา ถ้าเป็นพันธุ์สีมพูนลักษณะประจำพันธุ์ของเขาก็คือเวลาผลแก่เนี่ยเวลาเราแกะดูเนื้อเนี่ยมันจะมีสีมพูเรื่อยๆ คนก็เลยเรียกว่าสีมพูพันธุ์นี้จะหวานกรอบ เมล็ดเล็ก ส่วนอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์เบี้ยวเขียว ที่เขาเรียกพันธุ์เบี้ยวเขียวก็คือลูกเล็กๆเนี่ย จะมีขนสีเขียวนะขนเบี้ยว พวกนี้ก็จะหวานแล้วก็กรอบนะอีดอนี่จะเหนียวนะแต่สีชมพูเบี้ยวเขียวเนี่ยจะกรอบ ถ้าเรามีพันธุ์หลากหลายเนี่ย อันนี้จะช่วยเราจัดการส่วนหนึ่งเรื่องของการกระจายฤดูการผลิตอีดอออกก่อนแล้วตามด้วยสีชมพูแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบี้ยวเขียว ก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีเวลาในการที่จะวางแผนในการเก็บเกี่ยว วางแผนในการตลาดเ่ิงจัดการในเรื่องของแรงงานได้ เอาละครับ ได้สายพันธุ์ลำไยที่ดี มีประวัติการออกผลที่ดี ต้นแข็งแรง เท่ากับมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ว เมื่อได้กิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็ต้องมีการขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการปลูกจ้า ลำไยเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี แต่ที่นิยมมากในปัจจุบันก็คือ การตอนกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลแน่นอน เนื่องจากลำไยเป็นพืชที่ออกรากได้ง่าย แต่มีข้อเสียก็คือต้นไม่มีรากแก้ว จึงทำให้มีโอกาสโค่นล้มเนื่องจากลมพายุสูงมาก ปัจจุบันชาวสวนบางรายเริ่มให้ความสนใจในการขยายพันธุ์ลำไยโดยวิธีอื่นๆ เช่น การเสียบกิ่ง การทาบกิ่ง และการเสริมรากอาจารย์ครับมีทั้งหลายวิธี เอ๊ใช้วิธีไหนดีครับ การขยายพันธุ์ลำไยที่นิยมมากที่สุดในบ้านเราก็คือการตอนกินซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แล้วก็ได้ตรงตามพันธุ์ฤดูการที่เหมาะสำหรับการตอนกิ่งลำไยก็คือ ฤดูฝนอาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหา การตอนกิ่งก็ไม่ยากนะ เราก็เลือกกิ่งที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก1เซนครึ่งถึง2เซนนะครับ เป็นกิ่งที่ตรงกิ่งรับแสงความยาวของกิ่งก็ประมาณ80เซนถึง100เซนและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตอนกิ่ง อันเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด เพราะทำง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์นั้นก็มีหนึ่งครีมตอนกิ่ง 2. กันไกรตัดกิ่ง 3. พุ่มตอนมีส่วนผสมของดินกับกากมะพร้าวแล้วหุ้มด้วยพลาสติก 4. ตอกไม้ไผ่ เมื่ออุปกรณ์พร้อมก็ลงมือกันได้เลย วันนี้เราจะมาสาธิต การขยายพันธุ์ลำไยด้วยการตอนกิ่งนะครับ ซึ่งอุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกคือครีมตอนกิ่งนะครับ สองคือกันไกตัดกิ่งครับ แล้วก็ตุ้มตอน ตุ้มตอนก็คือคือคือกาบมะพร้าวกับพลาสติกนะครับ แล้วก็มีตอกไม้ไผ่นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับ เราจะต้องควันกิ่งนะครับ ควันกิ่ง แล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อเจริญครับหลังจากนั้นนะครับ เราจะหุ้มด้วย ครับตุ้มตอนครับข้างในนี่จะมีกาบมะพร้าวกับดินนะครับ โดยการเอาประกบนะครับบริเวณแผลรัดให้แน่นนะครับ ก็เสร็จสำหรับขั้นตอนการขยายพันธุ์ด้วยการตอนติดนะครับ หลังจากนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็เราจะสังเกตรากมันจะเป็นสีขาวเป็นเส้นๆตรงนี้นะครับ ถ้ารากมีมากพอนะครับเราก็ตัดไปทำได้นะครับ ขั้นตอนการตอนกิ่งนั้นไม่ยุ่งยากครับ และการดูแลก็ง่าย จึงเป็นที่นิยม สิ่งสำคัญก็คือเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดี หากชำนาญการตอนกิ่ง ก็สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการขยายพันธุ์ ควบคู่กับการปลูกลำไยทำผลผลิตจำหน่ายเท่านี้ก็มีรายได้สองทางแล้วครับครับ หลังจากที่เราได้พันธุ์มาแล้วนะครับ สิ่งที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติต่อก็คือต้องมีการ ไปเตรียมแปลง เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีเวลาในการวางแผนในการทำงานตรงนี้ด้วยครับ ก็ในแง่คิดของเรื่องของพันธุ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก การเลือกพันธุ์ที่ดี การเลือกพันธุ์ที่ออกดอกติดขนดีเนี่ยนะฮะประสบผลสำเร็จครึ่งหนึ่ง ถ้าเราเลือกพันธุ์ที่ไม่ดีนะครับ แทนที่ลำไยจะออกดอกที่ต้น มันอาจจะออกดอกที่ธนาคาร บางคนเรียกว่าพันธุ์ดูใบก็คือมีใบตลอดเลย แม่ พันแบบนี้น่ากลัวจริง ๆ เลยนะครับ ถ้าพูดชื่อพันให้เต็มๆ ก็คือพันดอกเบี้ยธนาคารนั่นเอง ลักษณะของพันก็คือออกดอกที่ธนาคารก็คือเงินไงล่ะ ไม่ได้ออกดอกที่ต้นนะจ๊ะ ครบถ้วนทุกกระบวนการทั้งการเลือกกิ่งพันธุ์การขยายพันธุ์ แหมแบบนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆครับรวยแบบนี้ไม่ต้องรอโชควาสนาไม่ต้องซื้อหวยก็รวยได้ เพียงแค่เปิดใจให้กว้าง พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเชื่อว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้ที่สนใจปลูกลำไยเพียงดูวัดทุกโลโชวปลูกจริง ก็รวยได้จริง ๆ นะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า การเลือกพันธุ์ที่ดีการเลือกพันธุ์ที่ออกดอกติดผลดีเนี่ยนะประสบความสำเร็จรึ่งหนึ่ง ถ้าเราเลือกพันธุ์ที่ไม่ดี แทนที่ลำไยจะออกดอกที่ต้น มันอาจจะออกดอกที่ธนาคารบางคนเรียกว่าพันธุ์ดูใบ ก็คือมีใบตลอดเลย